ดีเพื่อน ๆ ทุกคนนะครับ วันนี้เราอยู่กันที่สล็อต PG นะครับ เกมดับเบิลฟอร์จูนหรือว่าเกมคู่รัก PG นะเพื่อนๆงบวันนี้ 1,000 กว่าบาทนะครับผมขอเริ่มต้นกันที่เป็น 10 ไปเลยนะฮะ มาว่ามาถึงเย็ดเคเข้าฟรีเกมเฉย เอาเรื่องเอาเรื่อง 8 หมุนฟรีครับมาครับกับคู่รัก PG นะทุกคนโอ้ยยังงามบวกไปอีกหนึ่งครับ ช่วงนี้นะครับ PG สล็อต โคตรแจกโคตรจ่ายไม่รู้วันนี้จะจ่ายหรือเปล่านะครับ หรือว่าจะแดกนะฮะ ลองดูกันก่อนนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับ ก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันก่อนเด้อเพื่อนๆอ่ะขอคู่บนคู่ล่าง เรื่องเงียบครับ มาแล้ว 200กว่าบาทนะ บวกไปอีกหนึ่งฟรีสปินนะครับ อ้าว บวกอีกหนึ่งสปินครับโอ้โหงานคู่แม่งมายากว่ะ บนล่างมาดิบนล่างมาดิ สามหมุนเนี่ยเออมันต้องอย่างนี้ครับมันต้องอย่างนี้ สวยครับ น่าจะโอ้โหนึกว่าจะได้เมกะนะ ได้ก้อนโตนะครับสามร้อยกว่าบาทอ้าวคู่ไปครับ รอบนี้ครับน่าจะเมกะซุปเปอร์เลยหรือเปล่าซุปเปอร์เมกะเลยหรือเปล่าเหยียดแค่ระดับซุปเปอร์นะครับ2037 นะฮะอู้สวยจัดเป็น 10 เองนะเพื่อนๆดูดิมาแล้วกำไร2,008นะครับ มารอบสุดท้ายโอ้โหแม่งได้ฟรีสปินโคตรถี่ฟรีสปินรอบแรกนะครับ เบ็ดสิบได้ไปสองพันแปดแปดสิบเจ็ดสตังค์นะครับ เอาเรื่องนะครับ ขอขยับเบ็ดกันนิดหน่อยนะฮะ รอบแรกถือว่าเป็นการยืดเส้นยืดสายยืดสายได้ดีมากนะฮะ บอกแล้วครับวันนี้ PG สล็อตจ่าย ช่วงนี้เขาจ่ายนะฮะ เราก็ต้องโกยนะเพื่อนๆเบ็ดสิบห้านะครับ ขยับขึ้นมากันหน่อยหนึ่งนะฮะเดี๋ยวถ้ามันไม่ดีขึ้นมาก็จะขยับเป็นเบ็ดสามสิบต่อไปนะอ่ะเราดูกันก่อนเบ็ดสิบห้าล้างหน้าไก่กันก่อนนะครับโอ้โหพอเอ้ากอดกอดกอดเอ้าเอ้าเอ้าเข้าไหมเข้าไหมเข้าไหมสวยงามครับ สวยงามครับเยียเย้อู้เขาฟีง่ายจัด วันนี้ง่ายจริงเบ็ดสิบก็เข้าสิบห้าก็เข้านะครับ โอ้โห มาอย่างไวนะเพื่อน ไม่ได้คู่เว้ยแม่งไม่มีแหวนแถวบน แถวที่หนึ่งไม่มีนะ งานคู่ต้องมาแล้วไหมไม่ได้แต่ได้ฟรีสปินเพิ่มครับ อีกสามสองมูลสุดท้ายมีสามทีสุดท้ายแล้วครับ อย่างไวโอ้โหรอบนี้เกลือจัดเบดสิบห้าได้ไม่ถึงร้อยนะฮะเจ็ดสิบสี่บาทเองนะเพื่อนๆโอ้โหยังกาก ขยับกันต่อครับเบ็ดสามสิบนะทุกคน ไปครับเปิดโบกันเลยครับ ก็มาดิครับ ก็มาดิครับ มาดิกอดคอกันดิจับมือกันดิคู่รัก เข้าฟรีเกมไปดิเข้าฟรีเกมไปดิโอ้โหไม่แตกเลยเย็ดเคอุ้ยสองตัวมาแล้วสามตัวไม่น่าใช่เรื่องยากขอบมือ สวยงามครับ ขอบคุณครับเจ็ดร้อยห้าสิบนะ ตอนนี้กำไรอยู่ที่สองพันกว่าบาทแล้วนะเพื่อนๆช่วงนี้ของจริงว่ะสล็อตพีจี เอาเรื่อง เข้าดีครับทำไมเบ็ดสามสิบเข้ายาก กระโดดเบ็ดห้าสิบเลยนะ ไปต่อเลยครับ ไปต่อไม่รอแล้วนะ มาเบ็ดห้าไอ้สี่สิบห้าเออ มันต้องอย่างนี้ดิสวยงามครับสองพันเก้าเจ็ดสิบโอ้ยก้อนโตระดับซุปเปอร์เลยนะ เรื่องว่ะอุ้ย เป็นสี่ห้าไม่มาดีจังอ่ะ โอ้โห ใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรเกมไหนนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะเพื่อนๆ เดี๋ยวจัดให้นะครับ งบเท่าไหร่คอมเมนต์มาได้เลยขออย่าเยอะเกินไปนะ ไม่มีตังเติมนะครับ ส่วนใครอยากมาเล่นที่เดียวกับผมนะครับ สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นนะคอมเมนต์ที่โพสต์ปักหมุดเท่านั้นนะครับทักหาแอดมินรับโปรรับเลยทันทีนะฮะอย่าลืมนะครับ 7,000 แล้วครับทุกคน7,004แล้วครับ โอ้โหคุยไปคุยมาโมไปโมมาเย็ดเช่เข้าฟรีเกม เข้าฟรีเกม เบ็ด45 นะเพื่อน โอ้โหสวยงามจัด โมไปโมมากำไรประมาณ 5,000กว่าบาทแล้วนะ เฮ้ยจบฟรีนี้ขอปิดคลิปนะเพื่อนๆได้ไม่ได้ก็ขอปิดนะ ได้ไม่ได้ขอปิดคลิปก่อนนะ เพิ่มครับ เพิ่มครับ อย่างนี้ยอดเพิ่มครับ อีก4หมุนสุดท้ายครับ พันแล้วครับทุกคนกำไรห้าหกพันแล้วครับหกพันแล้วนะ งบเราสองพันกว่าบาทนะครับ โอ้โห อย่างเกลือ เบ็ดสี่สิบห้าก็เกลือนะครับ ได้เจ็ดร้อยห้าสิบสามบาทกากัดนะครับทุกคน โอเคนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับ ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ กับเกมคู่รักนะครับ ในค่าย PG นะ งบสองพันนะครับ กำไรหกพันกว่าบาทนะผม ส่วนใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับ สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นนะครับ ไปที่โพสต์ปักหมุดเท่านั้นนะเพื่อนๆโพสต์ปักหมุดเท่านั้นนะครับขอเน้นย้ำนะ โพสต์ปักหมุดเท่านั้นทักหาแอดมินรับโปรรับเลยทันทีนะครับก่อนอื่นเลยก็สมัครกันก่อนนะเพื่อนๆผ่านลิงก์นี้เท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน ใคร อยากให้ผมเล่นเกมไหนเกมอะไรคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เช่นเดียวกันนะครับผมบ๊ายบายจ้า